ข้อแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างมืออาชีพในสัปดาห์นี้ก็คือการดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็น มีเหตุผลหลายประการเลยค่ะ ที่ครูเลือกนำประเด็นของการดูแลเว็บไซต์ให้เป็นมาเป็นหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้ ก็เพราะว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนอกจากเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลสินค้าหรือบริการ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าแล้ว เว็บไซต์ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารข่าวความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมต่างๆของธุรกิจออนไลน์ของเรา ซึ่งเว็บไซต์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เพราะไม่ว่าจะเป็นชื่อของแบรนด์ โลโก้สโลแกน หรือโทนของการสื่อสารของแบรนด์ รวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ จะสามารถส่งผ่านไปยังลูกค้า โดยอาศัยเว็บไซต์เป็นสื่อกลาง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของหัวข้อแรกค่ะ ที่บอกว่าการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพนั้น ควรจะต้องดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็น โดยคำว่าให้เป็นในที่นี้จะหมายถึง การทำให้เว็บไซต์มีความมั่นคง และยืนยงคงอยู่ตลอดไป ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการนะคะ โดยจะขอเริ่มจากประเด็นแรกค่ะ คือมีองค์ประกอบหลักของเว็บไซต์ครบถ้วน ซึ่งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ดี จะต้องสามารถตอบข้อสงสัย หรือคลายข้อสงสัยในใจของลูกค้าได้หมด ต้องบอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เพราะลูกค้ามักจะสงสัยว่า คุณ คือใคร สินค้าหรือบริการคืออะไร สถานที่ตั้ง เวลาเปิดปิด แล้วทำไมลูกค้าจะต้องมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ เห็นไหมคะว่า ประเด็นที่ลูกค้าสงสัยนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเลยสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซลองย้อนกลับไปดูสิคะว่า เว็บไซต์ที่ผู้เรียนได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาด้วยจุมล่าและอร์ชวลมาร์กยังขาดองค์ประกอบใดบ้างในหัวข้อต่อไปนี้ หัวข้อแรกค่ะ ข้อมูลของบริษัทสินค้าและบริการ เว็บไซต์ของเราได้มีการให้ข้อมูลกับลูกค้าไว้อย่างรอบด้านและครบถ้วนหรือยังคะ ถ้ายังไม่มีก็สามารถไปเพิ่มเติมในเมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนได้ไงล่ะคะ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในแบรนด์ของสินค้าและบริการ เพราะถ้าเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วบอกได้ชัดเจนว่า คุณคือใคร มีสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน รวมไปถึงบอกเวลาเปิดและปิดที่ชัดเจนของร้านค้า ก็จะสามารถสร้างความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับธุรกิจออนไลน์ของเราได้อย่างแน่นอนค่ะถัดมาก็คือระบบการจัดการสมาชิก อย่าลืมนะคะว่าระบบการจัดการสมาชิกมีส่วนสำคัญในการรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเก่า เอาไว้กับธุรกิจของเรา งบประมาณในส่วนนี้นะคะจะน้อยกว่าในการที่เราจะต้องไปดิ้นรนหาลูกค้าใหม่ ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ระบบการจัดการสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพด้วยนะคะ ถัดมาค่ะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการซื้อขายออนไลน์ และ ระบบการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะ ดังนั้นร้านค้าออนไลน์ที่มีทางเลือกที่หลากหลาย และรองรับการชำระเงินออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ จะสามารถสร้างยอดขายนะคะ ให้กับธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะ ถึงแม้ว่าจุมล่าและเวอร์ชวลมา t จะมีฟังก์ชันทั้งในส่วนของการจัดการสมาชิก การซื้อขายออนไลน์ และระบบการชำระเงินออนไลน์รองรับอยู่ในระบบแล้วก็ตามนะคะ ถ้าหากผู้เรียนจะนำระบบจุมล่า และว i ช t u a l m ไปใช้งานจริง อาจจะต้องมีการปรับแต่งระบบ หรือเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานบางส่วนของระบบนะคะซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อที่จะได้ระบบที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของธุรกิจออนไลน์ของเราด้วยล่ะค่ะ ซึ่งในความคิดเห็นของครูนั้นมีความเห็นว่า จุมล่าและ Virtualmart นะคะ เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce ซึ่งอยู่ในรูปแบบของธุรกิจ SME มากกว่านะคะ รวมทั้งใช้สำหรับในการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ต่อไปนะคะแต่ถ้าจะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ถ้าจะพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมานะคะ ควรเลือกแนวทางการพัฒนาระบบโดยใช้วิธีการว่าจ้าง หรือพัฒนาระบบขึ้นมาเองโดยทีมงานของหน่วยงานหรือองค์กร เพราะจะมีความเหมาะสมมากกว่าการเลือกใช้ระบบ CMS ของ Joomla ซึ่งเป็นระบบ Open Source ไงคะ ในหัวข้อถัดไปนะคะ เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การทำความรู้จักกับความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ รวมไปถึงการหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้จากที่ใดบ้าง อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันด้วยนะคะ